ำหรับประโยค Hello Bu Hello Selamat datang di toko souvenir kami แปลว่า สวัสดีคือคุณผู้หญิง สวัสดีคือคุณผู้ชายคำว่า Selamat datang ในภาษาอินโดนีเซียแปลว่า ยินดีต้อนรับ และนำมาใช้นำหน้าชื่อสถานที่ โดยมีคำบุพบท ซึ่งแปลว่า ที่ ในที่นี้จะตรงกับภาษาไทยว่า สู่คำว่า โกโก แปลว่า ร้านคำว่า s o เนียร์แปลว่าของที่ระลึกคำว่า้ามีแปลว่า เราเช่นเดียวกับคำว่า กิตา แต่คำว่า้ามีจะไม่รวมตัวผู้ที่เรากำลังพูดอยู่ด้วย ในขณะที่ กิตา จะหมายถึงเราทั้งหมด ดังนั้นกามีจึงมีความหมายว่าร้านขายของที่ระลึกของเรา หมายถึงไม่รวมนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวทั้งสองคนกล่าวสวัสดีพร้อมกันว่าฮัลโหลบุซึ่งแปลว่า สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ